ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยดิจิตอลคอลเลกชันหรือ TDC เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดย TDC เป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ พัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยในช่วงแรกจะให้สิทธิ์เข้าใช้เฉพาะสมาชิกของโครงการ ซึ่งนำข้อมูลเข้ามาใช้ร่วมกันเท่านั้น ต่อมา มีนโยบายให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการ อย่างไรก็ตาม สมาชิกผู้ใช้ทั่วไป จะถูกจำกัดด้วยจำนวนรายชื่อต่อวัน ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดได้สำหรับการใช้งานภายในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการนั้น ไม่มีการจำกัดแต่อย่างใด ซึ่งฐานข้อมูลมีเงื่อนไขาการใช้งานคือ ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานทุกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อสร้างฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัยวารสารหนังสือหายาก ฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยของประเทศชาติ คราวนี้เราจะมาเริ่มต้นการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของ ประเทศไทย หรือว่า TDC นะครับ สามารถเซิร์ชได้จาก Google นะครับ เป็นเซิร์ชว่า TDC Thai List Digital Collection นะครับ ทีนี้คลิกเข้าไปที่หน้าเว็บ นะครับ ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ หน้านี้ก็จะเป็นหน้าของ Basic Search นะครับ จะเป็นการสืบค้นแบบง่าย ซึ่งมีตัวเลือกในการสืบค้นค่อนข้างน้อยนะทีนี้เราลองมาที่หน้าโฮมนะครับ คลิกที่ปุ่มโฮม ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับของเว็บ TDC นะครับ ก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับ TDC เงื่อนไขการใช้งานคำแนะนำและข้อเสนอแนะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อมูลต่างๆ ข่าวสาร ข่าวประกาศนะครับ มหาวิทยาลัยสถาบันที่เข้าร่วมมีอะไรใหม่ปรับปรุงนะครับ ผลงานที่ได้รับความนิยม ข้อเสนอแนะแล้วก็การปรับปรุงโปรแกรมนะครับ ทีนี้เราก็จะลองเข้าที่ Basic Search นะครับ หรือการสืบค้นแบบง่ายนะครับ ก็จะมีช่องว่าต้องการสืบค้นเรื่องอะไรนะครับ ทีนี้ลอง ืบค้นคำว่าการรู้สารสนเทศนะครับ ก็กดค้นหาเลยทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมี 106 รายการนะครับ ก็จะแบ่งเป็นหน้าหน้าได้ 6 หน้า เราสามารถคลิกไปที่หน้าต่อไปได้นะครับ ส่วนแท็บด้านข้างสีฟ้าานี่ ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งเราสามารถกดที่ปุ่มบวกนะครับ แยกตามชนิดเอกสาร ว่าเป็นวิทยานิพนธ์ บทความหรือว่างานวิจัยนะครับ ก็จะแสดงตัวเลขรวมนะครับ มาให้เรา หรือลองคลิกบวกที่แยกตามหน่วยงานนะครับ ก็จะมีว่าเป็นของหน่วยงานใด มหาวิทยาลัยไหนนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นปีที่สร้างเอกสารนะครับ แสดงผลตามปีที่สร้างนะครับ ก็จะแสดงหัวเรื่องนะครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานก็สามารถกดที่ปุ่มลบได้นะครับ ก็จะเป็นการซ่อนแท็บฟังก์ชันนะครับแท็บนี้ก็จะเป็นผู้สร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นรายชื่อผู้แต่ง ถ้าเราไม่ใช้ก็กดลบไปนะครับเพื่อปิดแท็บ นี้ลองมาที่ Advanced Search นะครับ หรือว่าการสืบค้นขั้นสูงนะครับ ก็จะมีช่องให้เลือกละเอียดมากขึ้นนะครับ เพื่อให้เราสามารถสืบค้นได้ละเอียดขึ้น และก็ตรงกับความต้องการได้มากที่สุดนะครับ สามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับ เลือกปีได้ ยังลำดับการแสดงผลได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับ คราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่าง